成长。 ในครอกลัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันยังอยู่ในบุเม่อความะให้มันสิ้นเ่งในทั้งทุกอย่าง Thank you.